มันจบแล้วไอ้สางผีถ้าอยู่บนที่สูงกว่าท่านประเมินพลังของตามไป อย่าลองนะ จ้าเป็นสมาชิกชมรม เจ้าคมกิเลสตัณหา ไม่ใช่เข้าร่วมรับธรรมะมาสู่พลังไม่จะทิ้งไว้ในความเรียนจริงๆ ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยไม่เข้าใจ